คือเราจะต้องตั้งค่าเริ่มต้นให้กับ Virtual Mark นะครับ โดยเข้าหน้าเว็บไซต์ของ Joomla Virtual Mark นะครับ URL ที่เข้าก็คือจะเป็น localhost แล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับ ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับ ตรงนี้ของเราก็แล้วแต่นะครับ ใครสร้างเป็นชื่ออะไรก็เข้าตามชื่อนั้นนะครับ จากสัปดาห์ที่แล้วเราก็จะสร้างเป็น virtual mark นะครับ slash administrator นะครับเอามาเริ่มมาเริ่มทำกันเลยแล้วกันนะครับ แต่ขั้นแรกนะครับ เราจะต้องเปิดตัวแซมก่อนนะครับ โดยที่จะไปที่ เราจะไปที่ start นะครับออ l โปรแกรมนะครับเราเลือกลงมาหาที่แซมนะครับ แล้วก็เลือกที่แซมคอนโทรลพาเนลนะครับ เหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับ ถ้าของใครยังสต็อปอยู่นะครับ ให้กด start นะครับ start มันก่อนนะครับ นะครับ start นะครับคือให้สามารถใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นั่นเองนะครับ ถ้ามันยัง ถ้ามันสต็อปอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปนะครับเปิดเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับ เข้าไปที่ localhost นะครับ แล้วก็ v i r t u a l m a r นะครับ แล้วก็ administrator นะครับนะครับก็กด enter นะครับ ก็จะเข้าสู่หน้าจอหน้าจอนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องทำการล็อกอินเข้าไปนะครับ ซึ่งอาทิตย์แล้วที่เราสมัครไว้นะครับ username ของเราก็เป็น admin นะครับพาสเวิร์ดก็ใส่ไปนะครับ ใครตั้งพาสเวิร์ดอะไรนะครับ ต้องจำให้ได้นะครับ เสร็จแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปนะครับ อันนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับในส่วนของ administrator หรือผู้ดูแลระบบนั่นเองนะครับ ผู้จัดการระบบนะครับในส่วนของ Joomla นะครับ โดยส่วนของเว็บไซต์ที่เราติดตั้งนี้จะเป็นจุมล่าบวก version mark นะครับเข้ามาก็เลยจะมีการตั้งค่าของ version mark นะครับนะครับ ก็คือ 2 ส่วน ส่วนแรกก็คือว่านะครับเราจะติดตั้งโดยไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับ เหมือนเป็นเปล่าๆเลยนะครับ ไม่มีข้อมูลตัวอย่างไม่มีอะไรให้นะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีแซมเปิลก็คือมีข้อมูลตัวอย่างให้มานะครับ เพื่อเราจะสามารถ ลองเรียนรู้ลองปรับแต่งดูจากข้อมูลที่เขามีมาให้นะครับ ผมก็แนะนำให้ลองติดตั้งในส่วนของที่มีตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับ เมื่อเราชำนาญแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำในส่วนที่ไม่ต้องมีข้อมูลเลยก็ได้นะครับในภายหลังนะครับก็คลิกที่ตรง reset all table and install simple data นะครับกดคลิกไปนะครับโอเคครับ ในส่วนนี้มันก็จะทำการ ติดตั้งข้อมูลตัวอย่างให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะลองเข้าดูหน้าหน้าของเว็บไซต์ว่ามันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ หน้านี้ก็คือในหน้าของส่วนผู้ดูแลระบบนะครับ ส่วนหน้าของผู้ใช้นะครับ ก็พิมพ์คำว่า localhost นะครับ slash นะครับ แล้วก็ virtual mart นะครับ แล้วก็กด enter ไปนะครับ enter ไปปุ๊บ อ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้า เว็บไซต์นะครับของเวอร์ช m a มานะครับ ก็จะมีส่วนของตะกร้าสินค้านะครับ มีการเลือกซื้อสินค้าได้จำนวนได้นะครับ ตามนี้นะครับ เราก็จะได้เว็บไซต์ของเวอร์ช m a มาที่มีข้อมูลตัวอย่างให้มาแล้วนะครับ